จากที่เราได้ทำการอัปโหลดข้อมูลของเรา จากเครื่องคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บใน Google Drive แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือในการทำงานเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลกันนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกดเลือกไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการนะครับ จากนั้นเราสามารถที่จะใช้งานตรงเมนูด้านบนตรงนี้ หรือจะใช้วิธีการคลิกเมาส์ปุ่มขวาก็ได้เช่นกันนะครับ เพื่อเรียกเมนูการทำงาน มาดูเมนูแรกนะครับ เมนูดูตัวอย่าง เราสามารถจะคลิกเลือกไฟล์ จากนั้นกดดูตัวอย่าง นี่ก็จะเป็นการดูตัวอย่างไฟล์ข้อมูลของเรานะครับ หรือเราสามารถที่จะใช้วิธีการเปิด เปิดไฟล์ข้อมูลของเรานะครับ จากตัวแอปพลิเคชันที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ก็ได้นะครับ สำหรับเมนูแชร์กับเมนูรับลิงก์เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับ มาดูเมนูย้ายไปที่นะครับ อันนี้จะใช้ในการย้ายไฟล์ข้อมูลของเราไปจัดเก็บยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับ เดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะย้ายไฟล์ของเรานี้ ไฟล์นี้นะครับไปจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ดอก c เมนต์ตรงนี้นะครับ วิธีการก็คลิกเมาส์ปุ่มขวา จากนั้นเลือกย้ายไปที่ ตอนนี้งานของเราอยู่ในโฟลเดอร์งานส่วนตัวนะครับ เราสามารถจะกดออกกลับไปได้ หรือจะดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปไว้ในตัว d o c u m เมนตรงนี้นะครับ ก็ให้ทำการคลิกหรือว่ากดตรงนี้นะครับ เพื่อเข้าไปยังโฟลเดอร์ สังเกตดูนะครับปุ่มก็จะเปลี่ยนไปว่าย้ายมาที่นี่ แต่ถ้าอยู่ด้านนอกตรงนี้เราเลือกโฟลเดอร์อยู่แล้วนะครับ เราก็สามารถจะกดย้ายเพื่อเข้าไปยังในโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกได้เลย หรือถ้าต้องการที่จะเข้าไป แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้ เราก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับ เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูก แล้วก็กดย้ายมาที่นี่ได้เลย ถ้าต้องการที่จะยกเลิกนะครับ เราก็สามารถที่จะกดปุ่มเลิกทำตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัว Document ที่เราสร้างไว้นะครับ อันนี้นะครับโฟลเดอร์ไฟล์ข้อมูลของเราที่เราทำการย้ายมาก็จะมาจะเก็บอยู่ในนี้แล้ว หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ในการย้ายไฟล์ข้อมูล เราสามารถที่จะใช้วิธีการลากและวางได้เลย ก็วิธีการก็คือเราเลือกไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการย้ายนะครับ จากนั้นคลิกแล้วก็ลากสังเกตดูนะครับ ก็จะรวมไฟล์ข้อมูลของเราทั้ง 3 ไฟล์เอาไว้ด้วยกันนะครับ แล้วก็เราก็ย้ายไปในตัว document ตรงนี้ หรือจะใช้วิธีการลากไปยังโฟลเดอร์ของเราตรงนี้ก็ได้เช่นกันสมมติเราจะเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการกดแล้วก็ลากมาปล่อยในโฟลเดอร์ของเรา ลองกดเข้าไปดูในโฟลเดอร์นะครับ ไฟล์ของเราที่ทำการย้ายมานะครับ ก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการย้ายไฟล์ข้อมูล มาดูเมนูต่อไป เมนูเพิ่มไปยังรายการที่ติดดาว อันนี้ก็คล้ายๆกับการเพิ่มติดดาวให้กับโฟลเดอร์นะครับ เพิ่มเสร็จก็จะมีดาวโผล่ขึ้นมาเราก็สามารถจะเข้าถึงไฟล์ของเรานะครับ ได้อย่างรวดเร็วผ่านเมนูที่ติดดาวตรงนี้ สามารถกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนำออกจากการติดดาว เมนูต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อนะครับ ก็คลิกเปลี่ยนชื่อตรงนี้ เมนูดูรายละเอียด เราสามารถจะกดดูรายละเอียดไฟล์ของเราตรงนี้ได้นะครับ ดูกิจกรรมว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ตรงนี้อะไรบ้างนะครับ ก็จะขึ้นรายละเอียดมานะครับ คุณ อัปโหลดเมื่อเวลาเท่านี้นะครับ เสร็จแล้วก็มีการย้ายไฟล์ของเรามาจะเก็บอยู่ในนี้นะครับสามารถกดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เพื่อปิดไปได้นะครับจากการเวอร์ชันนะครับ อันนี้ก็เอาไว้สำหรับการทำงานร่วมกันนะครับเวลาเราทำงานร่วมกัน ก็จะมีเวลาที่แต่ละบุคคลนะครับแก้ไขเราก็สามารถจะดูเวอร์ชันต่างๆ ตรงนี้ สามารถที่จะดาวน์โหลดแต่ละเวอร์ชันกลับมาได้นะครับ อันนี้ทำสำเนาก็เป็นการคัดลอกนะครับ ก็จะได้ไฟล์สำเนาโผล่ขึ้นมา รายงานการละเมิด รายงานการละเมิดตรงนี้ก็เป็นการรายงานไปยัง Google นะครับ ดาวน์โหลด เราสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ของเรากลับลงมาได้นะครับ จะดาวน์โหลดทั้งหมดนี้กลับลงมา ตัวโปรแกรมก็จะทำการบีบอัดไฟล์ของเรานะครับ แล้วก็จะดาวน์โหลดกลับมาที่เครื่องของเรา เรียบร้อยแล้วนะครับ ดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะทำงานแบบออฟไลน์หรือทำงานปกติได้แล้วนะครับ ไฟล์ของเราก็จะย้ายกลับมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเมนูลบนะครับ เราสามารถที่จะลบลบข้อมูลของเราตรงนี้ได้ ไฟล์ที่ลบนะครับ ไฟล์ที่ลบจะถูกย้ายไปจัดเก็บอยู่ในตัว ถังขยะตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะไปจัดการไฟล์ของเราที่เราได้ลบมาตรงนี้นะครับ ถ้าต้องการลบอย่างถาวรนนะครับ ก็ให้ทำการคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับ แล้วก็ลบอย่างถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ลบไปอย่างถาวรหรือจะใช้วิธีการกู้ไฟล์ของเรากลับไปก็ได้เช่นกันนะครับมามาอยจะคลิกเลือกไฟล์ที่เราลบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ จากนั้นกดกู้คืนนะครับ เพื่อนำกลับไปยังตำแหน่งที่เราได้ทำการลบมานะครับ ไฟล์ของเราที่ถูกลบไปก็จะถูกย้ายกลับมายังตำแหน่งเดิมแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นเมนูการทำงานในส่วนของไฟล์เอกสารนะครับ ซึ่งในรายละเอียดบางเมนูนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันในหัวข้อต่อๆไปนะครับ